ในหัวข้อต่อมานะครับ เราก็จะมาดูวิธีการในการปรับแต่งหรือว่าแก้ไขที่อยู่ URL เว็บไซต์ของเรานะครับ ซึ่งในส่วนของตัว URL เนี้ยที่เราได้กำหนดไว้นะครับ ถ้าเกิดเราต้องการที่จะปรับแต่งหรือว่าแก้ไขที่อยู่นะครับ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่นะครับ เราก็สามารถที่จะดำเนินการได้เช่นกันนะครับ ทั้งนี้ในการปรับแต่งแก้ไขนะครับ ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับ เพราะว่าจะทำให้ URL ที่เราได้กำหนดไว้ก่อนหน้านะครับ แล้วก็ ตัวลิงก์ต่างๆนะครับ หรือว่าบุ๊กมาร์กนะครับ ทั้งหมดเนี้ยอาจจะมีผลกระทบกับตัวเว็บไซต์ของเราได้นะครับ อันนี้ระบบจะแจ้งเตือนมาให้นะครับ ในกรณีที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่ URL ของเว็บไซต์นะครับ เพราะงั้นอันนี้ก็ในการใช้งานก็พึงระวังไว้สักนิดนึงนะครับ ก่อนที่เราจะทำการปรับแต่งแก้ไขนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับ เดี๋ยวจะใช้ในส่วนของตัวบัญชี Gmail ทั่วไปก่อนนะครับ ก็คือเราสามารถที่จะคลิกปุ่มด้านหลังตรงนี้นะครับ หลังจากที่เผยแพร่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมีปุ่มตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับ เราก็สามารถที่จะคลิกตัวเลือกตรงนี้นะครับ ตั้งค่าการเผยแพร่ได้ดูเว็บไซต์นะครับที่เผยแพร่ได้ แล้วก็ยกเลิกการเผยแพร่เว็บไซต์ของเราได้นะครับ ก็เราสามารถที่จะแก้ไขได้ในส่วนของตรงนี้นะครับ ในส่วนของการตั้งค่าการเผยแพร่ เราสามารถจะเปลี่ยนชื่อ URL ของเราตรงนี้ อ่าเนี่ยครับ ตัว Google Site ก็จะเตือนมานะครับในการอัปเดตเนี่ยจะทำให้ลิงก์ภายนอกแล้วก็บุ๊กมาร์กอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับ ก็อันนี้เราเปลี่ยนการตั้งค่านะครับให้ตัวโปรแกรมค้นหาสามารถค้นหาเราได้แล้วก็ ในส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกำหนดนะครับ URL ของเราเองได้ในกรณีที่เราไปจดโดเมนมานะครับ แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ป้อนโดเมนของเราตรงนี้ไปได้นะครับ เดี๋ยวจะยกตัวอย่างเว็บไซต์ ที่ทำไว้นะครับก็อันนี้ก็เป็นโดเมนของหน่วยงานนะครับที่ขอใช้บริการจาก ทางมหาวิทยาลัยนะครับ ก็สามารถจะกดเข้าไปสังเกตดูนะครับ ตัวโดเมนตะกี้ก็จะลิงก์มาที่ตัวไซต์ .google ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ อันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับ โดยที่เราไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของเนื้อที่นะครับ ในการสร้างเว็บไซต์ในการอัปโหลดข้อมูลในเว็บไซต์นะครับ เราสามารถที่จะ ทำผ่านหน้าเว็บในส่วนของ Google Sites ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กลุ่มบันทึกไปนะครับ ทีนี้มาดูถ้าเป็นโดเมนของหน่วยงานบ้างนะครับ ก็เช่นกันนะครับเราก็สามารถที่จะกดตัวเลือกการเผยแพร่ด้านหลังตรงนี้นะครับ ดูเว็บไซต์ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่เราดูเว็บไซต์อยู่นะครับ ถ้าเราทำการล็อกอินบัญชีตัว Gmail หรือว่าบัญชีของหน่วยงานเราอยู่นะครับ สังเกตดูมุมล่างขวาตรงนี้นะครับ ก็จะมีปุ่มลูกศรเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งหมายความว่ายังไง หมายความว่าเราสามารถที่จะกดในหน้าเว็บของเราขณะดูนะครับ แล้วกดเข้าไปแก้ไขผ่านปุ่มตรงนี้ได้เลย กรณีที่เราเจอว่าเนื้อหาในเว็บของเราไม่ถูกต้องหรือว่าผิดพลาดอยู่นะครับ เราก็กดเข้ามาแก้ไข แล้วก็กดเผยแพร่ซ้ำแล้วก็ดูตัวเว็บไซต์ของเรานะครับก็อันนี้ก็สะดวกเช่นเดียวกันนะครับ ก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถจะแก้เนื้อหาได้ โดยตรงเลยนะครับในแต่ละหน้าที่ เราเจอข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับ ถ้าเกิดต้องการยกเลิกการเผยแพร่บ้าง เราก็สามารถกดยกเลิกตรงนี้นะครับ ในกรณีที่ไม่ต้องการเผยแพร่เว็บไซต์ของเราแล้วสำหรับการตั้งค่าในส่วนของบัญชีของหน่วยงานนะครับ สมมุตินะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นกรณีที่ชื่อซ้ำนะครับ อย่างที่บอกนะครับ เราไม่สามารถที่จะใช้ชื่อเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้วได้นะครับ ซึ่งอันนี้เขาก็จะเตือนมาว่าชื่อดีนะครับ แต่ว่ามีคนใช้ไปแล้วอ่าเราสามารถที่จะใส่ตัวเลขเพิ่มเข้าไปได้ หรือถ้าเราใส่ตัวขีดเข้าไป ใส่จุดเข้าไปจุดไม่ได้นะครับ ใส่ตัว underscore ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะงั้น อันนี้ก็เป็นชื่อที่เราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับ ใส่ตัวเลขเข้าไปเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลย ครับอันนี้ก็ จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าการเผยแพร่เพิ่มเติมนะครับ เราก็สามารถที่จะกำหนดตรงนี้ได้ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับที่อยู่ตัวเว็บไซต์ของเรา และเจอกันในเนื้อหาต่อไปนะครับ สวัสดีครับ